พี่มันร้อนก็ไม่นอนห้องแอร์ห้องนอนได้ไหมอ่ะเดือนนี้น่าร้อนแต่น้องก็น่ารักรู้ตัวบ้างเปล่าว่ารอแค่นานี้มันเป็นแฟนให้พี่สักทีได้ไหมอ่ะอยู่ไทยมีแต่ร้อนแต่อยู่กับพี่น่ามีแต่รักดูรู้ ฉันหาให้รู้สึกหน้ามือตาลาย ความร้อนก็ยังไม่ตาย ทำยังไงมันก็ไม่หายสะกดด่ากันกระจายประจิตมันโคตรจะควา ชิบหายรู้สึกใน้มือตาลายพระอาทิตย์มันโคตรจะคว้าทำยังไงมันก็ไม่หายสะกดเดกันกระจายความร้อนก็ยังไม่ ไม่อยากจะบอกว่าร้อนชิบหายรู้สึกหน้ามืดตาลายพระจินมันโคตรจะคว้าทำยังไงมันก็ไม่หายสะกดดากันกระจายความร้อนก็ยังไม่ตาย